สวัสดีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่านนะครับ ที่ติดตามช่องชาแนลของอัพชัยอยู่นะครับอ่ะก็ฝากถึงคนเก่าและคนใหม่ด้วยนะครับ ที่เพิ่งจะได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับ ช่องชาแนลอัพชัยนะครับ เป็นช่องที่สอนเกี่ยวกับการหาและได้เสริมนะครับ บนโลกอินเทอร์เน็ตเนาะอ่ะก็มีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันดีๆ นะครับ ก็จะมาแนะนำกันที่ช่องนี้เนาะ นะครับก็การแนะนำนะครับไม่ได้เป็นการเชิญชวนหรือว่าหลอกลวงให้ลงทุนนะครับ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับอ่าควรใช้เอ่อการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับ ในการเริ่มต้นลงทุนในงานออนไลน์ต่างๆนะครับ ในโลกอินเทอร์เน็ตในช่อง YouTube ต่างๆนะครับอ่าก็วันนี้นะครับ ผมก็จะมาแนะนำ แอปพลิเคชันนะครับไฟฟินิตมอลนะครับเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอ่ะก็เออ่ไฟฟินิตมอลนะครับได้จดทะเบียนเป็นหอจกอนะครับไฟฟินิตอีคอมเมิร์ซนะครับอ่ะก็สำหรับเออ่คนใหม่นะครับที่สมัครเข้ามานะครับจะได้รับเงินนะครับ3,000 บาทฟรีนะครับอ่ะแล้วก็ทำกำไรได้วันละ 1.8 บาท นะครับรวมรายได้ทั้งหมด 54 บาทนะครับผม อ่าก็เป็นระยะเวลา 1 เดือนเนาะนะครับ อ่าต่อมานะครับ เอ่อทางบริษัทนะครับ ได้มีหน้าบริษัทจริงนะครับ ก็จะเปิดให้เข้าชม เอ่อเร็วสุดนะครับ ภายในสิ้นเดือนนี้แน่นอนนะครับ ที่จะเปิดให้เพื่อนๆนะครับ สมาชิกทุกคนนะครับ ได้เข้าเยี่ยมชมออฟฟิศ บริษัทนะครับนะครับ ต่อมานะครับ นี่ก็จะเป็นที่อยู่นะครับของบริษัทนะครับ ที่จัดตั้งขึ้นนะครับ จะอยู่เลขที่ 77 ทับ 30 ซอยรามินทา 40 นะครับ โครงการดิสทริกนะครับ เอกมัยรามินทานะครับ แขวง นวลจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพ10240 นะครับอ่าบริการสายด่วนนะครับ ติดต่อได้ที่ 095 นะครับ 0742959 นะครับ ผม อ่าเวลาทำการนะครับก็คือ 8 โมงเช้านะครับ ถึง 3 ทุ่มเลย นะครับ อ่านี่ก็เป็นภาพโลเคชันนะครับ เอ่อ ที่ยังไม่สามารถระบุพิกัดได้นะครับว่าอยู่ช่วงไหนนะครับ แต่ที่แน่นอนก็คืออยู่ในโครงการแน่นอนนะครับ ผมต่อมานะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลการจดทะเบียนนะครับ ที่ผมได้ไปเสาะแสวงหามาให้เพื่อนๆดูนะครับ แต่ก็เออเราก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับว่าบริษัทเนี้ยเขา ได้จดทะเบียนเป็นห้างห้างหุ้นส่วนจำกัดจริงนะครับ แต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะ เออยังไงอ่ะ จะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ อันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เอานะครับอ่าบริษัทนะครับ หรือว่าแอปพลิเคชันตัวนี้เพิ่งเปิดดำเนินธุรกิจได้ประมาณ 1 อาทิตย์เนาะแต่ยังไม่ถึงดีหรอกนะครับ ก็ประมาณ 1 อาทิตย์เนาะระหว่างที่แอปเปิดตัวแรกนะครับ ผมก็ไปสาะหาข้อมูลนะครับ มาให้เพื่อนๆดูนะครับ ผมอ่าก็อย่างที่บอกครับไม่ได้มาหลอกลวง หรือว่าเชิญชวนให้ลงทุนนะครับ ผมทำคลิปวิดีโอนะครับ ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางบริษัท หรือทางเว็บไซต์ ทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ ใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับอ่าผมทำเพื่อแนะนำนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่านี่ก็จะเป็นรูปแบบนะครับ การลงทุนนะครับ ลงทุนแบบที่1นนะครับ อันนี้เป็นแบบทุนฝังนะครับอ่าครบจำนวนวันที่เราลงทุน เงินจะกลับมานะครับ ลงทุนขั้นต่ำนะครับ1,000 บาทกำไรวันละ 24 บาทนะครับ ลงทุน 5,000 บาทนะครับกำไรวันละ75บาท ลงทุน 10,000 บาทนะครับกำไรวันละ 160 บาทนะครับ และลงทุน 20,000 บาทนะครับกำไรวันละ 400 บาทนะครับ อ่า ส่วนแบบที่ 2 นะครับ ลงทุน เอ่อเป็นกำไรนะครับ จะเข้าพร้อมเมื่อครบกำหนดที่เราลงทุนเนาะอ่าลงทุนนะครับ เอ่อแปดร้อยบาทนะครับห้าวันได้กำไรแปดสิบบาทนะครับเอ่อกำไรแปดสิบบาทนะครับคือรวมแล้วนะครับห้าวันนะครับ เราจะได้กำไรอยู่ที่แปดสิบบาทเนาะเอ่อรวมทุน รวมกำไรเราก็ได้แปดร้อยแปดสิบบาทนะครับอ่าสองนะครับลงทุนหนึ่งพันบาทนะครับระยะเวลาสามวันได้กำไรเอ่อเท่าไหร่นะสามสิบบาทนะครับอ่าลงทุนสองพันบาทนะครับห้าวันได้กำไรหนึ่งร้อยสิบบาท ลงทุน 5,000 บาทนะครับ7วันได้กำไร 420 บาท ลงทุน 10,000 บาทนะครับ15 วันได้กำไร 1,950 บาทนะครับอ่ารวมทุนก็จะเป็น11,950 บาทนะครับสำหรับการลงทุนเนาะอ่าก็ต้องพิจารณาต้องศึกษานะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะไปแนะนำตัวกิจกรรมให้เพื่อนๆได้รับ ทราบก่อนนะครับ กิจกรรมเพิ่งจะเปิดตัวมาเมื่อวานนี้เองเลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับ ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 16 เดือนมีนาคม 2566 นะครับ ก็จะสิ้นสุดกิจกรรมนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปแนะนำตัวกิจกรรมก่อนนะครับ อ่ะโอเคนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าเฟซของผมเองนะครับอ่ะผมก็ได้โพสต์กิจกรรมของแอปพลิเคชันไว้นะครับ ดังนี้สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกใหม่นะครับ เชิญเพื่อน 3 คนลงทะเบียน รับเงินทันที 20 บาทและสามารถนำมาซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชันได้นะครับอ่ะกิจกรรมนะครับกดไลค์และแชร์เพจหลักของเราแบบเปิดสาธารณะไปยัง Facebook และแชร์ลิงก์การลงทะเบียนและบอกกล่าวความคิดเห็นที่มีต่อแพลตฟอร์มไปยังกลุ่ม 5 กลุ่มเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากครบตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับแคปหน้าจอ ลงในกลุ่ม Line Open Chat เพื่อรับเงินรางวัล 50 บาทนะครับ คุณสามารถถอนเงินสดได้และคุณยังสามารถซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชันได้อีกด้วยนะครับอ่าคอมเมนต์ใต้โพสต์ใน Facebook เพื่อลุ้นรับ รางวัล iPhone 14 จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 17 มีนาคมนะครับอ่าด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็น เอ่อเพจเฟซหลักของบริษัทนะครับ อ่า อันนี้จะเป็นลาย Open Chat ของบริษัทนะครับอ่า ส่วนด้านล่างนี้นะครับจะเป็นลิงก์ลงทะเบียน อ่าก็เดี๋ยวผมจะไปแปะไว้ที่ใต้คลิป ให้กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจในการหารายได้เสริม บนโลกอินเทอร์เน็ตบนมือถือนะครับ ผม อ่าโอเคอ่าผมก็จะเข้าไปที่การแนะนำการสมัครเลยนะครับ ผมได้ทำคลิปใบ้ไปแล้วนะครับ ก็คือทำรีวิวนะครับแล้วก็ใส่เสียงเพลงไปในคลิปคลิปแรกนะครับ อ่าก็มีเพื่อนๆถามว่าเป็นใบ้หรือเปล่า อ๋อไม่ได้เป็นนะครับ ผมก็ทำรีวิวเนาะ อ่าโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันก่อนเลยนะครับ โอเคนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าตาของการลงทะเบียนแอปพลิเคชันไฟฟินิกมอลนะครับ อ่า เป็นแอปช้อปปิ้งนะครับ สร้างรายได้เสริมนะครับ อ่า มีทั้งแบบลงทุนรายวันนะครับ แล้วก็ลงทุนแบบฝังนะครับ อ่า ขั้นตอนแรกนะครับ ก็คือให้เรากรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเราไปนะครับ โดยไม่ต้องตัดศูนย์นะครับ ใส่ครบ10 ตัวเลยนะครับ0 7 6 อ่า ผมก็ได้ใส่ไปแล้วนะครับอ่าต่อมานะครับ ให้เรากดรหัสยืนยันตรงนี้นะครับ เราจะได้รับรหัส OTP ทาง SMS ตามเบอร์ที่เราได้ลงทะเบียนไว้ด้านบนนะครับ หลังจากได้รับรหัสแล้วนะครับ ให้เรานำมากรอกใส่ช่องนี้นะครับ ที่ได้รับรหัสทาง SMS นะ อ่าต่อมานะครับ ก็จะเป็นรหัส ผ่านการเข้าสู่ระบบ หรือเข้าสู่แอปพลิเคชันของเรานั่นเองนะครับ ใส่แล้วจำให้ได้นะครับอ่าช่องต่อมานะครับ ให้เราป้อนรหัสอีกหนึ่งครั้งนะครับ เพื่อยืนยันรหัสให้ตรงกันนะครับอ่าก็อย่างที่บอกนะครับ ใส่แล้วจำให้ได้เลยนะครับ ส่วนช่องสุดท้ายอันนี้นะครับ เมื่อกดเข้าลิงก์ผู้แนะนำนะครับก็จะมีรหัสแนะนำขึ้นให้อยู่แล้วนะครับ ผม เมื่อลงทะเบียนเสร็จนะครับ เราจะได้รับเงินฟรีทันทีเลย 10 บาทนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในแอปกันเลยนะครับว่าเขาทำงานกันยังไงนะครับ แล้วก็กดรับเงินฟรีแบบไหนเนาะอ่ะโอเคเนาะอ่ะโอเคนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตัวแอปพลิเคชันของแอปไฟฟินิตมอนะครับ อ่าก็ไฟฟินิกมอลนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับ ชวนเพื่อนลงทะเบียน 3 คน รับรางวัล20 บาท กดไลค์ ติดตามแชร์ไปยัง Facebook นะครับรับรางวัล50 บาท สมาชิกเอ่อขออภัยครับ สามารถเข้าร่วมได้เพียงครั้งเดียวนะครับ เวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 7 ก็คือเมื่อวานนี้นะครับ จนถึงวันที่ 16 มีนานะครับจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 17 มีนาคม 2566 อย่างที่ผมแจ้งไปตอนต้นนะครับ อ่าก็รายละเอียดนะครับ สามารถติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้เลยนะครับ อ่าโอเค อ่าโอเคนะครับก็เอ่อนี่ก็จะเป็นหน้าแอปพลิเคชันของทางบริษัทไฟฟินิกมอลนะครับหรือว่าไฟฟินิกอีคอมเมิร์ซนั่นเองเนาะก็เอ่อสำหรับ ช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามนี้เลย นี่แหละครับสามช่องทางนี้นะครับ กด กดอ่ารายละเอียดนะครับ กดติดต่อแอดมินกดติดต่อหรือว่ากดเข้ากลุ่มนะครับ ก็สามารถกดได้เลยนะครับ อ่าสำหรับผู้ใช้ใหม่นะครับ ที่สมัครเข้ามานะครับ ให้กดรับรางวัลฟรีตรงนี้ก่อนนะครับ ก็คือ 3,000 บาทนะครับ อ่าให้เรากดเข้าไปครับ ครับเราก็จะได้เงินฟรีสามพันเนาะอ่าแต่ทีเนี้ยเอ่ออีกอีกเอ่ออีกอีกเมนูหนึ่งเนี่ยมันจะมีสองเมนูขึ้นตรงเนี้ยครับหนึ่งแล้วก็ด้านบนอีกหนึ่งเนาะอ่ามันก็จะเอ่อให้เรากดรับเงินฟรีนะครับ แล้วก็ซื้อนะครับการลงทุนนะครับได้เนาะอ่ะเดี๋ยวก็จะมาอธิบายเอ่อการทำงานหลักๆของทางแอปพลิเคชัน ไฟฟินิกมอ m ก่อนนะครับ อ่าเอ่ออย่างที่เอ่อหลาย ๆ คนเห็นนะครับ หน้าแรกของไฟฟินิกมอนะครับ ด้านบนนะครับ ก็จะเป็นเบอร์สายด่วนนะครับ เบอร์ติดต่อนะครับ สามารถติดต่อได้นะครับ ตั้งแต่8โมงถึง3ทุ่มเลยนะครับเนาะอ่ะ แล้วก็ตัวสินค้าด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็เหมือน เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะ เหมือนลุ้นหวยอะครับ ก็คือเมื่อเรากดซื้อสินค้าเนี่ย เอ่อในราคาเริ่มต้นตั้งแต่สิบบาทเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นเลขเอ่อเป็นเลขลุ้นรางวัลนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูเนาะผมก็จะเข้ามาให้ดูนะครับ ที่ผมได้ทำภารกิจไปแล้วเอ่อ นี่นะครับที่สำเร็จนะครับ อ่า เห็นไหมครับ ผมได้ทำการซื้อนะครับ ก็ไม่ได้ซื้อหรอกครับ ก็คือเหมือนว่าเป็นการลุ้นนะครับลุ้นของรางวัลนะครับ เราจะได้เป็นเลขเอ่อเลขไหนอะเนี่ยครับ เราจะได้เป็นเลขนำโชคแบบนี้มา นี่แบบนี้มานะครับ อ่าสำหรับเลขที่เราได้มานะครับ ถ้าการสุ่มวงล้อเสียงโชคของทางบริษัทแล้วนะครับ เด้งขึ้นมาเป็นเอ่อเป็นเลขของเราเนี่ย เราก็จะได้รับสินค้าตัวนั้นไปเลยนะครับ โดยทางบริษัทจัดส่งให้ฟรีนะครับ ไม่เสียค่าจัดส่งใดๆทั้งสิ้นนะครับ อ่า ก็ด้านล่างนะครับ ก็จะเป็นรีวิวนี่นะครับ จะเป็นรีวิวเป็นรายละเอียดของสินค้าตัวนั้นๆนนะครับ ่าก็มีประมาณนี้เนาะอ่าส่วนการลงทุนนะครับ ที่ผมบอกนะครับ การลงทุนที่ผมบอกนะครับ จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ การเงิน อ่านะครับ นี่ก็จะเป็นอัตรานะครับเปอร์เซ็นต์ ของเพื่อนๆนะครับ ที่เขาได้ลงทุนไว้นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นรายรับสำหรับมือใหม่นะครับ ที่ครบกำหนดแล้วนะครับ นี่นะครับ เขาก็จะมีเวลาบอกชัดเจนนะครับว่าจำนวนเงินขั้นต่ำนะครับ800 บาทนะครับเวลาจำกัดที่ 5 วันนะครับอ่ะก็อันนี้จะได้ทั้งทุนทั้งกำไรนะครับ คืนมาภายใน 5 วันนะครับเมื่อครบกำหนดเนาะต่อมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นเงินฟรีนี่ ตรงนี้นะครับ เงินฟรี ที่ผมบอกเนาะก็จะมีรายรับนะครับรายวันนะครับ อยู่ที่ 1 บาท 80สตางค์นะครับ ส่วนการถอนเงินนะครับ จะอยู่ที่ขั้นต่ำ100 บาทนะครับ อ่าการเอ่อการถอนเงินนะครับ อยู่ที่ขั้นต่ำ100บาทเนาะอ่าก็ด้านล่างนะครับ ให้เรามาใส่ข้อมูลที่อยู่นะครับ บัตรธนาคารนะครับ อ่าตรงนี้นะครับ เชิญชวนนะครับ จะเป็นลิงก์ของเรานะครับ ในการเชิญเชิญชวนเพื่อนนะครับ อ่า ส่วนด้านล่างนะครับเอ่อก็จะเอ่อเป็นช่องทางการติดต่อนะครับ ของทางแอดมินของทางบริษัทเนาะแล้วก็ข้อกำหนดและเงื่อนไขนะครับ ก็กดเข้าไปอ่านดูกันได้เลย เนาะส่วนอันสุดท้ายนะครับ การคืนเงินและการยกเลิกนะครับ ก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับ ส่วนตรงนี้ นะครับเกี่ยวกับพวกเรานะครับ ก็เกี่ยวกับบริษัทนั่นแหละนะครับ ก็สามารถคลิกเข้าไปดูกันได้เช่นกัน ส่วนการตั้งค่าตรงนี้นะครับ เราสามารถกดเข้าไปตั้งค่าเพิ่มรูป เปลี่ยนชื่อได้นะครับอ่าผมจะกดเข้าให้ดูเนาะอ่าก็จะมีประมาณนี้เนาะอ่า ช่องแรกนะครับ ก็จะเป็นเบอร์มือถือของเรานะครับอ่าช่องที่2ชื่อนามสกุล หรือว่าใครจะเปลี่ยนเป็นนามแฝงก็ได้นะครับอ่ารหัสตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับ ถ้า จำรหัสผ่านเก่าได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะอ่ะรหัสผ่านการถอนนะครับเอ่อผมคิดว่าน่าจะเป็นรหัสผ่านเดียวกับรหัสล็อกอินนะอ่าอันนี้เป็นการตั้งค่าที่อยู่นะครับ แล้วก็เป็นบัญชีธนาคารนะครับ ก็สามารถกดเข้ามาที่เมนูตั้งค่า เมนูเดียวจบครบทุกขั้นตอนนะครับ ผมอ่าโอเคเนาะอ่าก็ อ่ะไปดูที่ VIP กันบ้างครับ อ่านี่นะครับ VIP นะครับ นี่ผลเอ่อ VIP และผลประโยชน์ตัวแทนนะครับ ลำดับ VIP หนึ่งนะครับ เชิญเพื่อนสามคน เชิญเพื่อนสามคนนะครับ เพื่อนสามคนนะครับลงทุนคนละแปดร้อยบาทนะครับ เงินรางวัลจะอยู่ที่แปดสิบบาทต่อคนนะครับ เงินเดือนยังไม่มีนะครับค่าธรรมเนียมการถอนก็คือเก้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ การเออ่เปอร์เซ็นต์การถอนนะครับ จะเริ่มจากที่เเเก้าปอร์ซ็นตนะแล้วแต่จำนวนเงินที่เพื่อนๆถอนนะครับ ว่าจะมากหรือน้อยเนาะอ่า ส่วน VIP 2นะครับก็จะแนะนำเพื่อน 8 คนนะครับ ลงทุนคนละ 800นะครับ เงินรางวัลนะครับ80 บาท เอ่อขออภัยครับ 800 บาท เงินรางวัลช่องนี้นะครับ จะเป็นเงินรางวัลของผู้แนะนำเนาะอ่า เมื่อผู้แนะนำเนี่ย VIP หนึ่งเนี่ย แนะนำเพื่อนสามคนนะครับ มาลงทุนคนละแปดร้อยนะครับผู้เจผู้แนะนำจะได้แปดสิบาทเลยนะครับอ่า VIP สองนะครับแนะนำเพื่อนแปดคนนะครับ เพื่อนทั้งแปดคนเนี่ย ลงทุนคนละแปดร้อยนะครับ ผู้แนะนำก็จะได้แปดร้อยบาทนะครับ อ่าแต่นะครับ การที่ผู้แนะนำจะได้รับค่าคอมตรงนี้นะครับ ผู้แนะนำต้องเริ่มลงทุนก่อนนะ อ่า ผู้แนะนำต้อง เติมเงินและลงทุนก่อนนะครับ ถึงจะได้ค่าแนะนำตรงนี้นะครับ ส่วนทำฟรีนะครับ จะไม่ได้ค่าแนะนำนะครับ เมื่อเพื่อนของเราที่สมัครต่อจากเราเนี่ย เติมเงินเข้ามาเราจะไม่ได้ค่าแนะนำนะ อ่าแจ้งไว้ก่อนนะครับอ่าก็จะมีอยู่ด้วยกัน 8 VIP นะครับอ่าจะมีอยู่ด้วยกัน 8 VIP เลยนะครับอ่าก็เริ่มแต่ 3 คนนะครับ 8 คน สิบห้าคน VP สามนะครับสามสิบหกคน VP สี่ห้าสิบคน VP ห้าแปดสิบคน VP หกหกสิบคน VIP เจ็ดและหกสิบแปดคน VIP แปดอ่ะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าเอ่อทางบริษัทเนี่ยเขาเอ่อเขียนสลับกันหรือเปล่านะครับ VIP หกถึง VIP VIP แปดเนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะก็เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับ อ่ะแล้วก็ตั้งแต่ VIP 4 เป็นต้นไปนะครับ ผู้แนะนำนะครับ ที่ทำการแนะนำเพื่อน ที่ทำการแนะนำเพื่อน15 คนและลงทุน คนละ800 ครบ 15 คนนะครับผู้แนะนำจะได้รับเงินเดือนนะครับ VIP 3นะครับอยู่ที่ 1,500นะครับ VIP 4 4,000นะครับนี่ VIP 5 8,000 บาท VIP 6 16,000 บาท VIP 7 24,000 บาท และ VIP 8นะครับ40,000 บาท ตรงนี้นะครับ ผู้แนะนำนะครับ จะได้รับเงินเดือนด้วยนะครับ ถ้าถึงเกณฑ์ที่ทางบริษัทเขากำหนดมา นะครับ อ่า โอเคเนาะ ก็ เอ่อ ถ้าท่านสนใจนะครับ ที่จะศึกษาหาข้อมูล หรือว่าต้องการทำงานและหารายได้เสริมผ่านโลกอินเทอร์เน็ตควบคู่ไปกับการทำงานประจำ นะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลนะครับ กดลิงก์ใต้คลิปสมัครนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลต่างๆ ไว้ที่ใต้คลิปดิสชันเลยนะครับอ่าก็สำหรับแอปนี้นะครับ ผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ แล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่ ๆ มาอัปเดตนะครับผมจะมาอัปเดตวิดีโอใหม่ๆลงให้เพื่อนๆที่ติดตามนะครับ แล้วก็เพื่อนๆที่ เข้ามาใหม่ติดตามใหม่ ๆนะครับ ได้รับชมกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์นะครับ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ช anel อัพชัยนะครับ ได้มียอดวิวสูง ๆนะครับ อ่า ก็ขอขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ